ื่อโลกได้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ทุกวงการได้มีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับวงการการศึกษา ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่นกัน หนึ่งในการปรับตัว นั้นก็คือการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเครื่องมือบนโลกออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น มีอยู่จำนวนมากนะคะ ดังนั้นถ้าเราจะจัดกลุ่มเครื่องมือแต่ละประเภท จะทำให้เข้าใจรูปแบบของการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มการใช้งานได้เป็น 12 กลุ่ม ดังนี้ค่ะ AR type AR ย่อมาจาก Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่ผสมความเป็นจริง เข้ากับโลกเสมือน โดยใช้วิธีซ้อนภาพสามมิติที่อยู่ในโลกเสมือนบนภาพที่เห็นในโลกความเป็นจริง ผ่านกล้องหรืออุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟนแท็บเล็ต เป็นต้น โดยภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทันที ปัจจุบันได้มีการใช้ AR ในการศึกษามากขึ้น ตัวอย่าง AR ที่นิยมใช้ในปัจจุบันก็คือ Erasmus วิกิจูด เป็นต้น อินโฟกราฟิก มาจากคำสองคำก็คือ information และ graphic ซึ่งหมายถึงการสร้างภาพเพื่อนำเสนอข้อมูลที่ยากต่อความเข้าใจ ให้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้หลายประการ เช่น ทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นในเรื่องของแนวคิดและข้อมูลข่าวสาร เพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนาไอเดีย รวมทั้งทำให้จำได้ง่ายขึ้น คงอยู่นานและสามารถนำกลับมาใช้ได้สะดวกขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกที่ได้รับความนิยมในการใช้งานขนาดนี้ได้แก่ Powtoon PictoChart เป็นต้น Presentation Type สื่อนำเสนอหรือ Presentation เป็นสื่อที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาจากผู้สอนไปยังผู้เรียน ซึ่งคาดหวังว่าผู้เรียนจะเข้าใจ เชื่อถือ เห็นตาม เหมือนที่ผู้สอนตั้งใจไว้ ดังนั้นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางการนำเสนอด้วยสื่อ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่ผู้สอนต้องการจะถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง ไม่เพียงแต่เนื้อหาเท่านั้น รูปแบบการนำเสนอก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะให้สื่อนำเสนอนั้นน่าสนใจ น่าติดตาม ตัวอย่างโปรแกรมสร้างสื่อนำเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint p r e ี่เป็นต้น Animation Type การใช้แอนิเมชันจัดการเรียนการสอนในยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคนี้ ผู้สอนสามารถที่จะใช้ภาพกราฟิกที่เคลื่อนไหว แสดงเนื้อหาที่ยากต่อความเข้าใจ ให้ง่ายต่อการรับรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้แล้วยังสร้างความเพลิดเพลินและน่าสนใจให้กับผู้เรียนอีกด้วย ปัจจุบัน โปรแกรมสำหรับสร้างภาพแอนิเมชันมีอยู่อย่างมากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น Girl Animate w o o k i เป็นต้น เกม Type เกมเพื่อการศึกษา สืบเนื่องจากความนิยมในการเล่นเกมของเยาวชน จึงทำให้เกิดความสนใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้เรียนให้ความสนใจ เช่น การเรียนผ่านเกมจำลองสถานการณ์ ผู้เรียน จะได้รับบทบาทสมมุติให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างเล่นเกม การเรียนรู้เกิดจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรม และการได้รับผลป้อนกลับ ตัวอย่างเกมประเภทนี้ เช่น Eternal Story ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ผู้เรียนจะต้องสร้างตัวละครแทนตัวเอง และเข้าไปทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถโต้ตอบกันเองภายในระหว่างการเล่นเกมได้อีกด้วย Block Type ล็อกมาจากคำว่าเว็บบวกล็อกไฟล์ซึ่งหมายถึงการเก็บล็อกบนเว็บนั่นเอง บล็อกจึงหมายถึงเครื่องมือที่ช่วยผู้ใช้เก็บข้อมูลการนำเสนอ การแบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สึกบนเว็บนั่นเอง นอกจากนี้บล็อกยังอนุญาตให้ผู้เข้ามาอ่านแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมท้ายข้อความที่มีผู้นำเสนอไว้ ตัวอย่างของบล็อกได้แก่ บล็อก Blogspot WordPress เป็นต้น ผู้สอนที่ใช้บล็อกสามารถแบ่งปันเนื้อหาความรู้เพิ่มเติมจากที่สอนในชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาอ่านเพื่อทบทวน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ท้ายของข้อความบนบล็อกของอาจารย์ได้ Encyclopedia Type ในที่นี้จะขอพูดถึงวิกิพีเดีย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์ ผู้ใช้สามารถใช้วิกิได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1 สืบค้นงานบนวิกิที่มีผู้เข้ามาบันทึกแบ่งปันความรู้ไว้แล้ว โดยเว็บไซต์ที่เป็นทางการเหล่านี้ จะมีบรรณาธิการเพื่อคอยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะแบ่งปันสู่สาธารณะ 2. ร่วมเป็นผู้แบ่งปันเนื้อหาความรู้ที่ตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความถนัดหรือสนใจ หรือร่วมการแก้ไขงานที่มีผู้บันทึกแบ่งปันความรู้ไว้แล้ว ตัวอย่างของสื่อประเภทนี้ได้แก่วิกิบุ๊กค่ะ Personal Website Type การสร้างเว็บไซต์ที่ดูเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับบางคนอาจเป็นเพียงอดีต เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงทำให้มีผู้พัฒนาการสร้างเว็บไซต์ที่ไม่ยุ่งยาก ใช้งานง่าย และที่สำคัญก็คือ ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้สอนหลายท่านนิยมสร้างเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการนำเสนอเนื้อหาทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ตัวอย่างโปรแกรมสำหรับการสร้างเว็บไซต์คือ Google Sites และ Wikispace ค่ะ Social Media Type โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคม หมายถึงเครื่องมือสร้างชุมชนของผู้คนบนสังคมออนไลน์ ปัจจุบัน ผู้เรียนจำนวนมากใช้เครื่องมือสังคมออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น แทนการใช้อีเมล ผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องหันมาทำความรู้จัก และให้ความสนใจกับเครื่องมือเหล่านี้ พื่อเข้าใจถึงประสบการณ์ความต้องการ และพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ สร้างให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ตัวอย่างเครื่องมือสร้างเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ได้แก่ Facebook Instagram และ Twitter เป็นต้น Curation Type ปัจจุบันได้มีการแชร์หรือแบ่งปันเนื้อหา ที่ตนเองเขียนหรือสร้างขึ้นเอง ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดข้อมูลเป็นจำนวนมาก แต่ความจริงแล้ว เนื้อหาเหล่านั้นไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด ก่อนนำมาใช้ จึงต้องคัดเลือกข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือเสียก่อน จึงส่งผลให้เกิดเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล และเก็บบันทึกไว้ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน เช่น Scoop It Pinterest ดังนั้น คำว่า curation จึงหมายถึงการสืบค้น จัดกลุ่มและแบ่งปันเนื้อหาที่ดีที่สุด เกี่ยวข้องกันที่สุดนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของผู้คัดสรรโดยมีรูปแบบและวิธีการนำเสนอให้น่าสนใจ ซึ่งผู้คัดสรรอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้สร้างคอนเทนต์นั้นๆ เลยก็ได้ วิดีโอ based sharing type ในที่นี้จะขอพูดถึง YouTube ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก YouTube ได้ใน 2 ลักษณะ คือใช้คลิปเพื่อศึกษา และใช้เป็นแหล่งในการนำเสนอเนื้อหาความรู้สารสนเทศต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปัน โดยการนำไปใช้ในการสอนนั้น อาจารย์สามารถให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาจากคลิปที่เหมาะสม และสะท้อนความคิดหรืออภิปรายจากการดูคลิปดังกล่าวหรือการมอบหมายให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ ถนัดและสนใจในการใช้ YouTube ในการทำโครงงาน การนำเสนอรายงาน หรือสรุปเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้ เป็นต้น LMS Type เป็นรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับความนิยมใช้งานเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่ การใช้ e-learning โดยอาศัยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Learning Management System หรือ LMS การที่ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ช่วยให้การจัดการสอนออนไลน์ หรือ e-learning เป็นไปได้อย่างสะดวก ทั้งนี้เพราะระบบจะมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้สอน สามารถจัดการสอนได้ เช่น ระบบล็อกอิน การสร้างเนื้อหา การสร้างลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา การติดต่อสื่อสาร การสร้างกิจกรรม แบบฝึกหัด การประเมิน เป็นต้น เป็นยังไงบ้างคะกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันกับการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนั้น เป็นเพียงตัวอย่างและส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้เพียงเท่านั้นค่ะ แต่ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมาก จึงทำให้มีเครื่องมือใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายให้ได้เลือกใช้กัน ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของผู้สอนนะคะ ที่จะเลือกใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ตอบสนองกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันแต่หลักสำคัญก็คือ การประยุกต์ใช้แล้ว ต้องให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากที่สุดนั่นเองค่ะ